on my ถือจะพอนอนแม่ฟ้ามาพักผ่อนโอ้แม่จึงยอดพาถือเอาห้องนอนไวห้องนอนคนนี้เองเฮ้ย็นเฮ้ย็นเย็นนะ

เลยถึงเลยนะอยากแต่สักคนนะกับลูกอาเซียนรัตั้งนานแล้ว สงสัยผมจะแหวผิดแล้วผมก็ สอยลางกลับไม่ได้ขอดังสำนองก็สำเมีย Thank you. เป็นช่วงของวันรุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจัดกันแบบ เต็มสตรีมเลยแล้วกันนะฮะ ฮะ หลักคามคอเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันมันครับ อ่ะแนะนำเลยนะครับ สากรณบ้านราชมีเยอะครับ พี่ก็เล่น เล่นแล้วเงียบอะแม่ก็ช่างช่างคิดคนหาเอฟเฟกต์มาเหลือเกินนะ โอ้แหมคุณรุ่นจ้อง อ่ะ เดี๋ยวสนุกกันต่อเลยดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มช้าๆก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่ว่ามันแน่นอนอ่ะ มาเขียนฉันเราให้ลิมเธอเลื่องความรักที่สาดเลยความรักควายควายเอากับคืนไปเลยไป É.